สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร กันธนาดิตแก้วนะคะ วันนี้จะพามาพบกับคุณพิเชษมากเมืองนะคะ ท่านเป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตากนะคะ เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าท่านมีการใช้สารสนเทศลักษณะไหนนะคะ เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในแผนกบริการลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อขอบเขตงานของแผนกลูกค้าเป็นยังไงคะ แผนกบริการลูกค้านะครับ ก็คือผู้ใช้ไฟหรือลูกค้าเราเนี่ยทุกคนเราเป็นเราเป็นเหมือนด่านแรกใครจะมาติดต่อเรื่องอะไร ไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะต้องเรื่องการขอใช้ไฟทั้งหลายนะครับ ก็จะเข้ามาที่แผนกบริการลูกค้าก่อนจากเมื่อก่อนเนี้ยตอนสมัยก่อนเรายังไม่มีระบบ SAP หรือระบบแซฟ SAP นี่นะครับ ก็แต่ละแต่ละจังหวัดแต่ละเขตนะครับ ก็จะมีโปรแกรมของอแต่ละเขตของใครของของมัน ทีนี้ฐานข้อมูลมันก็จะมีอยู่กระจายทั่วไปพอตอนที่เขาคิดระบบ SAP หรือระบบแซ p เนี่ยครับ ก็ได้เชิญคณะทำงานของแต่ละการไฟฟ้าเข้าไปคุยว่าโปรเซสงานเราเป็นยังไง แล้วเราต้องการยังไงนะครับ กว่าจะ จะจะเป็นโปรแกรมออกมาได้เนี่ยก็ใช้เวลานานมาก คนที่เข้าไปช่วยออกแบบเนี่ยก็คือทางทางเนี้ยก็จะมีรูปแบบโปรแกรม ทางเราก็ต้องการข้อมูลเราต้องการแบบไหนนะครับก็ใช้เวลากันเป็นหลายหลายปีครับเกือบ5ปีหรืออะไรเนี่ยกว่าจะเป็นโปรแกรมออกมาได้ เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันหลายส่วนนะครับทีนี้พอเรามีระบบ SAP เนี่ยสำหรับแผนกบริการลูกค้าเนี่ยจะทำให้เรามีฐานข้อมูลของลูกค้า ทั้งประเทศเลยนะครับเราสามารถดูได้ว่าคนนี้ใช้ไฟเป็นยังไงอะไรดูได้หมด หรือว่าต้องการมาเพิ่มขนาดหรือจะชำระค่าไฟจากจากการไฟฟ้าอื่นก็ทำได้นะครับสามารถถึงกันหมดเลยค่ะขอขอคุณเชื่อช่วยเล่าว่าในลำดับของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่การที่ลูกค้าอขอ ขอมิเตอร์เลยใช่ไหมคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการจ่ายไฟต่างๆ ทุกอย่างเลยนะคะ แล้วในหน่วยนี้เกี่ยวข้องกับเวลากระแสไฟฟ้าขัดข้องด้วยหรือเปล่าคะอ่าจะมีอีกอีกอกหน่วยส่วงานหนึ่งอ๋อค่ะ แซฟเนี่ยเขียนมาทั้งหมดตอนแรก9โมดูล9โมดูลคือ ส่วนที่งานของการไฟฟ้ามันมันกว้างใหญ่มากนะครับก็เป็นส่วนเป็นส่วนไป สำสำหรับแผนกบริการเนี่ยก็จะเป็น ข้อมูลที่เป็นผู้ใช้ไฟนะครับเราก็จะเริ่มต้นเนี่ยก็คีย์ประวัติข้อมูลเขาไว้ก่อน หรือหรือถ้าเขามีประวัติอยู่แล้ว เราก็สามารถดูได้เช่นว่าผู้ใช้ไฟในกรเนี่ยเคยเคยมีขอใช้ไฟกับเรา อาจจะมีบ้านหนึ่งหลังแล้วนะครับอขอหลังที่สองเราก็สามารถโยงประวัติจากคนนี้เขาจะมีบ้านหลังที่สองก็คือมีมีประวัติอยู่ที่เราครับพอยื่นเรื่องเสร็จเนี่ยสำหรับกระบวนการของเราก็คือว่า ก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก่อนว่าบ้านเขาเนี่ย ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเรียบร้อยไหมถ้าสมมติตรวจสอบเนี่ย ก็จะมาลงในระบบนะครับแล้วก็ชำระเงินก็จะระบบข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่บัญชีรับชำระเงิน เสร็จแล้วส่งไปบัญชี รับชำระเงิน ก็จะถูกส่งไปที่แผนกมิเตอร์ว่าผู้วิพายรายนี้มีการชำระค่าธรรมเนียมแล้วมิเตอร์ก็จะนำมิเตอร์ ไปติดตั้ง ก็จะระบบก็จะกลับไปที่บัญชีในการอ่านหน่วย อันนี้คือกระบวนการที่เราขอใช้ไฟ โดยผ่านระบบ SAP ก็ข้อมูลก็จะถูกส่งต่อไป จนผู้ใช้ไฟรายนี้เริ่มใช้ไฟก็จะมีประวัติทางบัญชีก็มองเห็น ทางแผนกบริการก็มองเห็นแผนกมิเตอร์ก็มองเห็น คือก็มองเห็นฐานข้อมูลเหมือนกันครับทีนี้ในในฐานะที่คุณพิเชษเป็นผู้บริหารเนี่ยค่ะตัวเทคโนโลยีรวมถึงโปรแกรมแซฟเนี่ย ช่วยช่วยในการดึงข้อมูลหรือว่าได้สารสนเทศเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ยังไงบ้างคะอ่พอเรามีโปรแกรมแล้วเรามีฐานข้อมูลเนี่ยเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์วิเคราะห์การทำงานของเราได้ เช่นเดี๋ยวนี้เราจะเริ่มดูว่าต่างการที่เริ่มอขอใช้ไฟชำระเงินติดตั้งมิเตอร์เนี่ยระยะเวลามันมันมากไหมก็จะมีข้อมูลคือ ทุกอย่างเนี่ยอยู่ในระบบสามารถดึงข้อมูลมานำมาบริหารจัดการได้หมดเช่นว่าเราอยากจะลดเวลาในการติดตั้งมิเตอร์ ให้มันสั้นลงเราก็จะไปดูว่ามันมีปัญหาหรือว่ามีขั้นตอนตรงไหนที่เราจะตัดออกหรือว่าอะไรนะครับมันก็ทำให้เราบริหารข้อมูลได้ได้ง่ายขึ้นก่อนก่อนแสดงว่าเทคโนโลยีแล้วก็ตัวโปรแกรมแซดนี่ช่วยมีประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างมากเลยใช่นะคะใช่ครับค่ะ ค่ะสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะ โปรแกรมแซฟนะคะจะเห็นได้ว่าจากที่เราพูดคุยกับคุณพิเชษนะคะ มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะคะ หวังว่าผู้เรียนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ